ด้วยเงินไว้คังกรรมใสเลสัทธาอันว่าสัพปัญญูเจ้าโกสัตเตลงมาจากสวัสดิงสา สวรรค์เทวโลกด้วยกัน้วยคันได้แก้วเจ้าเจ็ดจำพวกนำเลส่วนอันว่าหมู่พรามทั้งหลายก็มาการการยังฉากหลังห้องก็มา ือยังเจและตุ้งนำมาก่อนนานและทรงทลาพังตั้งแห่งพระพุทธเจ้าเลส่วนอันร่าเทวดาตั้งหลายนางว่องตบมือและเดชเป็นความนำก่อนนาส่วนพระญาอินตาจะฟาพร้อมกับตั้งหมู่เทวกัญญาตั้งหลายก็ลงมาเป็นพระเทวันลางว่องตบมาถือเอาบาท ทรงเสด็จปูชาพระพุทธเจ้าประกันลงมาโดยเัรื่องปูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งมีตนว่า เขาตอกดอกไม้และลำเทียนตั้งไรก็ลงมาเลยทันได้เงินก็มีแลอันว่ากลุ่มพันกับตามปัญญาตั้งไรลมีแค ก็มาไหว้และปูจ้าพระพุทธเจ้าด้วยใจจมชื่นยินดีก็มีแลพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาสู่เมืองสังกัสนักอนแล้วเขาก็กันมาตอนมาปล่อยพระพุทธเจ้าแล้วก็สักการะบูชาโดยเขาตอกดอกไม้และลำเตียน แล้วก็ปากันมานั่งเวเฝ้าล้ม เป็นพระนิวันมีพระมันวัดใดสามโยนจนามีวันนั้นแลนา พระพุทธเจ้าก็สเตดจไปด้วยลำดับองตาลก็ลอดไปถึงเมืองสาวัตถีส่วนนั้นราพระญาสลีสุโทธนาตนป่ออันโยสะสวยเมืองสาวัตถีนั้นหันพระพุทธเจ้าสเตดจมาถึงเมือง นะตนโปโกไปตนไปฮับแล้วก็ปูจาด้วยอันคบยำก็มีแลถ้าในการละมันนั้นในมือเดือนนี้เป็นมาถึงดังนั้นยังเมตีว่าพุดตนหนึ่งเจว่าสุลิญาเทวาพุดพร้อมกันโดยพลิวานแห่งต้นในปานหนึ่งเป็นทัลาก็มีใจมักใครตำพระเทศปูจาพระ างอานเทวบุตรตนนั้นก็เนรเมตตนเ้อเป็นนกตัวหนึ่ง แล้วก็เก็บเอายังพาเทศด้วยตินตั้งตรงแล้วก็ขาพาเทศโดยสากาลาพุทธาปากอ้งงามเป็นดังแก้วกีฬาเปกแล้วก็กาตั้งเปกตั้งสองเป็นดังแก้วพันเล็ก เป็นดังแก้วพันเลและแก้วกอบินไปสู่อากาศกลางหาโดยบ้านในวันในปันเรื่องแล้ว เป็นบ้านทางเขตทางแม่พระไว้แม่พลาพุทธเจ้าสั่งรอบแล้วก็แผ่ไปในเมืองสังกัสนากรตั้งมวล แล้วก็แผ่ไปในจุงปู จังมวนด้วยลักษมีพระปเทพนั่นก็มีแลมหาจานุยามนั้นวนต่างไหลอันมากนาก็หัน เป็นอาสัจำเย็นนาเหตุว่าบ่เคยหันมาแต่ก่อน เขาก็เมตใจจมยืนเย็นเนสลามเต็มตนตั้งมวลเขาก็จริงไว้สตธรรมว่า พระพุทธเจ้ายามนั้นพระพุทธเจ้ากอจิตเทศนา เพื่อใหเป็นบันโดนใจใหได้เลี้ยงใจสัตธาเย็นเด้แก่พระพุทธเจ้า และเทวดาต่างหลายพระจริงสำเร็จยังพระลานิสงอันได้ตำพระเต cha pe te pa po chang các tòa se ta nha pe lô va sát ta hôn te ta sa ni nha man no đăng ne nyo phu ca lô an ga po ca la nhìn trái hồn đây để ta te po cha la bu na chao le te te nha mai sa le ma ha phu ในกาลเมื่อเดือนนี้เป็นเป็นต้นแลปุกกาลา bụt cha nhân pha kêu cho tấm sàm ha ca đằng an số phúc cả lôn và phúc cả la vô nan cướp mà này phá và an đại tiên nhóm mê lũ tôm nôm phan văn na an ngamเป็นเตสะแก่คุณและเตวดาทั้งหลายแล lai lễ tam nam man nga an giải bồ lê rút hà bao lê hà la ma la môn tin bồ đai nàng an bồ ca la phù an tiền nhom tuần tiêu phải man mấy mương quân lệ mương pha tiên nhóm cượt này các cồn an đề bồ lê rút mi nhát tồn an lăng ngam pha đốt đằng an นุษย์ดังนำปะภาวะเดนั่นแลปุกกะลาผู้ใดได้ตามน้ำมันไขงัวไก่ควายดังอานปุกกะลาผู้นั้นเกิดมาในเมืองคนภาวะชาได้ดก็ชาได้เกิดเป็นพระผู้พระเสริญผู้ใดได้ตามน้ำมันว่าเปล่า ก็จางได้เกิดเป็นละเศตนพระเสบพูดได้ได้ตามน้ำมันแห่งลูกไม้ตั้งหลายต่าง ๆก็มีเลก็จางได้เป็นพระญางในปานเตศราชาตังวนแลกุกกะลายิงใจปวงได้ได้ตามพาเตศปูจาเกี่ยวเจ้าตั้งตามหาการก็มีแลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่า bên ba tháng đàn an tiến nhóm phết tiến nhóm phát cổ phải đuôi Hôm ca đã tổn ngam lốt con chú phát can cổ phát cổ phải đuôi cảm lòng tế trà nô pháp mặt nát cổ mi lệ nhổ phúc cả lồn và nhìn trái vùng đài đầy ao hoa tết mà tam liếm can leo แล้วก็ใส่น้ำมันตำปูจ้าดังอันยิงใจคงนั้นก็จักเม่บริโภคข้าวของตามปาเตมากนาเกิดมาจาดได้ เตียนย่อมจักเมพาพาจานาด้วยคำใดปันไปอันนี้ก็ด้วยอันนี้ส่งอันใดเอาพาเตมาตันย้ายนักใส่น้ำมา tăng giảm hạ ca nan lệ niên trái vùng đại lệ đại phân thì sai tình ca chế tầm phụ cha đằng an lệ cần mà cượt mà này cha đại cột đề tiên nhóm chắc mê khả khôn hoa hoài chẳng mà mắc là cượt mà này cha đại cổ bồn tốt thôi แก่คนและเทวัดาตั้งไรสาขาบและนาปูกันนาพูดใดได้ตำพาเตศหรือเป็นเปลวลุงเลี้ยงตองแจงไปทั่วเตซาตั้งวันดังงันปูกันนาพูนั้นจักเม เตจานุภาพภาวามากนักจักพักกอบไปโดยลักษเมลังเซพักไปทั้งมู tiên nhóm bền tiên là kẻ khốn nên tế và đa tăng lại lúc mà lên nhìn trái vùng đây để bền cũng phải tầm bù cha ha bu na chào bền tôn bu cả la bu nan tiên nhóm mê hồng tông bê tì non an ba giờ lê băng bền tìm phải đôi mù Đại Phan Cha Cùng Phái Đa Khun Tạm Bồ Cha Cháu Kèo Cháu Tăng Tạm Hạ Càn Đàng An Căn Chủ tế tại Trạc Mương con Hồ Tiền Nhông bay Cờ Đôi Nhông bay Cờ Này Mương Phá Mê Phá Sạt ăn leo Đuôi Kèo khăn Đai Phá Sạt Tăng Hôn Có đôi án hết tồn hành tồn đại bèn cung เซลคมมิเตจาอานุภาพมากนางสมเอินดังพระญาจักกวัตเตตนพัดเทฟนัำสีมิเทพนางน้อยได้สองปันเทพนั้นก็มีเลผูกกาลายิ่งใจผูดใดได้ตำพระเทศปูจาพระพุทธเจ้าดวงหนึ่งสองดวงสามดวง Sĩ tuông hát đồn đôi sát tha hành tồn âm xã hoành hà đại có thế nhìn chạy phun năn có chắc bền tì lắm Kê tế vát đa tăng lại cũng ăn nê có bền phá la nê tông em phúc cả la phút đại đại tâm phá tế phù cha Hãy của trên đàn nam man nga an hà ma la môn tên bọt tay men bọt tay chặt vá bọt chắc tay cượt bên thế và bút thế và đa hơ có phải đuôi ta tiếp tục mưa lê an nê đuôi phá la an ni dùng an đại tầm và thế phụ cha phá kéo cháu tăng giảm hát cán có mi lê เป็นน้องกอดเด ได้ตำมาเต็ดเต็นกาปูจาพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและสังกฆเจ้าดังงาน แม้ว่าจะผ่านฐานะเป็นปมพระเจ้าแม่พระเจ้าและอาหันตาปเจกาปุติญาณและเทวดาเจ้าตา ลาบุญอันใดตำพาเตตินดาปุจจานั่นแลปุกาลาพูดใดแลไดต่ำพาเตไว้เหนือไว้เหนือจอมด้อยในธรรมในด้อยและหินพาเนื้อแปลงคือว่าแต่งดอกไม้ปูจาก็เด็กก็จับพ้นจับถูกนายสงสันกันว่าเกิดมาก็ไม่โลกสมลงวันนา thân văn là an nam mê hồ có tranh say an nê có đại đôi á nê sùng phát là bốn tồn đại tam phát thế bột cha là bố ra chào có mê nan lê bố cả là bố đại đại chết bọc vai đầu bọc vai ข่มเป็นยังกับตูตะมวนและจักมีลูกไก่อันงามมากนาบอยาจ้าและนากันว่ากลาบุญเจ้าตนเจือว่ามังกลาอันเตสานายังอันนี้ทรงอันได้ตำมาเตปูจาเจติญาไม้ทะเลมหาปูในกาลาเมื่อก่อนวันนั้นก็ได้ถึงยังสัพพัญญูตัญญา แล้วก็โดยอานให้ทรงเน้นในสันตาภาลาบุญแห่งตนได้ตามพระเทพปุจจาเจเจญาธาตุในการนำันนั้นก็มีแลนา เตสนาวาสาเนบาโอสุตาปเทวลาเตเนในเมื่อแล้วนระธรรมเตสนาแห่งพระ bằng bán lấy mặt nạt lang phong còn đấy thường nhân tu tế pha la tăng bốn sôm bán hành tôn đằng án có mi lệ hắn lấy cả tà thế cả má thế con có mi văn án lệ na và thế anh ấy tổ nế thế tăng kia nha anh sanh anh ấy dùng anh đấy tầm hoa thế cổ cha ก็บังคมสมเล็จชาเดชนนามยังสาธุกลัง